าได้ยินเสียงไม่ชัดหรือว่ารูปภาพไม่ชัดบอกพี่เนาะโอเค เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อเนาะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูโอเคเห็นชีทไหมเห็นหน้าทุกคนไหมครับโอเคจอยังไงใจเย็นจอยังไงเมื่อก่อนก่อนเออค่อยๆเขียนอะไรอะไรยีอ็นแล้วก็ y เติม i n g

พี่หนึ่งครับก็จะเป็นคนที่สอนแล้วสนุกครับก็คือจะเรียนแล้วเอนจอยกับการการเรียนการสอนครับไม่น่าเบื่อ ผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนพี่มาสอนน้องครับมันก็จะรู้สึกแบบไม่เก่งคอร์สออนไลน์เนี่ยมีข้อสอบเยอะมาก เป็นพันๆข้อแล้วก็เฉลยละเอียดมากครับช่วยให้ผมทำได้เยอะขึ้นครับ ก็ถือว่าสอนดีมากครับ แล้วก็สอนได้ตรงประเด็นมากๆครับ ที่สอบไปนี่ก็ ได้ได้ใช้เกือบทั้งหมดเลยครับ